สวัสดีค่ะ ในวิดีโอนี้จะเป็นส่วนของ User Home และ Project Home นะคะ User ที่เข้ามาใช้งานระบบทาราจะมีพื้นที่การใช้งานอยู่ 2 ส่วนด้วยกันค่ะ ส่วนแรกคือส่วน User Home และส่วนที่ 2 คือส่วนของ Project Home นะคะ พื้นที่ส่วนแรกนะคะ ในส่วนของ User Home จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของ User แต่ละคนค่ะ ซึ่งการล็อกอินเข้าสู่ระบบทาราจะนำท่านเข้าสู่พื้นที่ในส่วนของ User Home นะคะ เราสามารถใช้คำสั่ง pwd ในการดูผ่านของ user home เราได้ค่ะ จะสังเกตได้นะคะว่าหลังคำว่า home จะเป็น hpc user 2ซึ่งตรงกับ username ของเราค่ะ พื้นที่ส่วนถัดไปคือส่วนของ project home นะคะ จาก home ของเราสามารถเข้าสู่พื้นที่ของ project home ได้โดยใช้คำสั่ง cd ค่ะ จะเป็น cd จุดจุด slash จุดจุด slash project slash ตามด้วยชื่อ project ของเรานะคะ อย่างในตัวอย่างจะเป็นชื่อ Project Train 001ขีด Training ค่ะ เช่นเดียวกันในส่วนของ Project Home นะคะ เราสามารถใช้คำสั่ง pwd เพื่อดูพาธของ Project Home ได้ค่ะ เราสามารถกลับไปที่ user home โดยใช้คำสั่ง cd นะคะ จากนั้นใช้คำสั่ง cd ตามด้วยพาธของ Project Home เพื่อเปลี่ยนกลับมาอยู่ใน Project Home ได้เช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้นะคะ เราสามารถเซตคำสั่งลัสหรือว่าเป็นช็อตคัทในการเปลี่ยนจากตำแหน่งใด ๆ มาที่ตัว Project Home ของเราได้เช่นเดียวกันค่ะ โดยการเข้าไปที่ Home ของเรานะคะ และเข้าไปที่ไฟล์ .bashrc ค่ะจากนั้นทำการเซต alias ค่ะ ตัวอย่างนะคะจะเป็นการเซตค่า train 001ให้เป็นการ cd ไปที่ พาร์ทของโปรเจกต์โฮมของเราค่ะ เมื่อเซตค่าเสร็จแล้วนะคะ ให้ทำการเซฟออกมาและทำการซอร์สแบบ RC อีกครั้งค่ะ ทดสอบการใช้งานโดยการพิมพ์เทรน 001 นะคะ